เดี๋ยวหากมีสูตรที่ยังกะสามารถส่ทรงมาแนะนำกันได้เลยนะคะโอ้โหเชี่ยร้อยสิบห้าบาท เชี่ยมงกุฎม้าว่ะสี่ช่อง โอเคร้อยสิบห้าบาท อ่ะเดี๋ยวสิหมุนไปเรื่อย ๆ เนาะคะ่ะ เพื่อออหาฟันสิงโตโอเคมา แถวดึงจังไหน แถวหนึ่งม้าแปดสิบบาทค่ะ เออม้าอีกนั่นละม้าอีกขอ เออยังได้แจกันอยู่ สวยงาม ขอองุ่นโอ้โหบ่อเข่า บ่เขาได้มากเก้าสิบห้าบาทเนาะคะ่ะได้ฟรีสปินอีกสี่ครั้งหากสมมติว่าฟันสิงโตบ่เขากะต้องเป็นมือหลังเนาะตัวมันนี่กะเล่นไปเรื่อยๆละจนว่าเออมันสิเข่าอืมก็ขอให้มันเข่าก็แล้วกันสิได้ว่าต้องแบบเสียเวลาหลายมือเนาะโอเค ดาบขวานมาขอแจกันบ่อเขาอ่ะนึกงร้อยเก้าสิบห้าบาท สะสมที่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเออโอ้โหสี่สิบบาทมาว่ะเฮ้ยแถวนึง สวย งาม อีก 75 บาท เฮ้ย โคตร เอาค่ะ1นึ่งร้อยสิบห้าบาท โอเค 310 บาทเนาะค่ะ เป็นหาร้อยแล้วกับปรับไม่เป็น 30 บาทก่อนเนาะเดี๋ยวให้มันทอดหกร้อยเขาจะไปใส่ 60กันแล้วกันระวังนี่กะโอ้โหมา แบบที่30 มงกุดตกลงมาอีก จังไหนอีกเทียนึง โอ้โหพวกเขาขาดอีกยี่ห้าบาทได้เด็เนี่ยขาดอีกยี่ห้าบาท วยโอ้โหเสียดายสิบบาท เออ แจกันแถวนึงแปดสิบค่ะ โอเคดับขวานหนึ่งร้อยสิบบาทเนาะค่ะ ถึงหกร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่เป็นหกสิบบาทเนาะะโอเค เดี๋ยวนูนากะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนาน้ำแน่เนาะ โอ้โห240อีอยงวะ ชี้อะเพิ่งเสียดายโลอะเสียดายโลกับไอ้สิงโตโอ้โหร้ายยังงามเลยนี่อย่างวะบ้าอ่ะโอเคยี่สิบบาทโอ้โหสำหรับผู้ใดที่ว่าในเขากลุ่มเทเลแกรมนะคะก็สามารถกดเขากลุ่มเทเลแกรมมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเขาสิเออนี้ของแจกนี้อย่างว่าแพงของดีเขาเอิ้นว่าเออเครดิตเออ ครดิตฟรีแจกเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่มีทุนเล่น่มีทุนปันกะมาเอาเครดิตฟรีไปเล่นได้เนาะเออเขามาร่วมสนุกกันเรื่อยๆเนาะค่ะ โอเคมาหัวมาลอยนึงขึ้นขึ้นลงลงเนาะค่ะ ค่อยๆเล่นไปลงมาสามร้อยโอกาสเขาบ้านจิงโตนี่หนูนะ คิดว่า มันอยู่ที่เวลาหลักจังหวะในการกดน้ำอะโบนัสเข่าสองอันสองอันตลอดสวยสามร้อยบาท โอเคองุ่นมาโอ้โห อยากจะได้คอมโบซีเพื่อที่จะเข่าฟีสปิน แล้วก็เฝ้าดันให้มันหอดอ่อพันหาให้ซิงโตไปเข่าไม่พันหายังสีดีกว่าเข่าไม่หกสิบเนาะเออ ความรู้สึกของหนูนะคือ ไม่ทุงสูงเราเข่าโบนัสจังไหนมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วต่อให้มันได้อ่าโลสามอันเนาะค่ะโอเคสี่สิบบาทมาว่าแม่งว่าเขาจะเคลียร์คืนคืนลงลงอีหลีเนี่ยเบื้องว่า สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยแล้วก็ลงมาสี่ร้อยพื้นโอเค ยังได้ยู่ังุ่นโอ้โหเชียด้โลอ่ะ ไปค่ะโอ้โห เบิ่งอ่ะสภาพ สวยแจกันร้อยแปดสิบบาท โอเค เดี๋ยวเขาจะค่อยๆ เล่นไปเนาะไม่ต้องเฝ้ายี่สิบบาทค่ะ แจกกันมา สวยงามโอ้โหร้อยแปดสิบบาทโคตรเอาไว้มาสองช่องแต่ว่าเบิ้งมาโตว่ะเบิ้งว่ะเบิ้งม้งกุดว่ะโอ้โหโอ้โหโบนัสมาทีละสองอันสองอันโอเคสี่ช่องค่ะ โอ้โหอ่าเดี๋ยวหนูนะ เขาบอกเวลาเล่นก่อนเนาะค่ะ เวลาตอนนี้บ่เอ่อบายโมงซีที่มาเออบ่ายโมงซีที่มาเนาะ ตื้นสาย ตื้นสาย สวย 40 บาท เอาแถวหนึ่งนึกว่าจะซีช่อง300ไปอีกนั่นละว่าอีกร้อยยี่สิบจังไรโอ้โห ดาบขวานบอลลงล็อกกลาง ดาบขวานบอลลงล็อกสามอันบนสุดอะเออพันสองละโอ้โห สวยงามสามร้อยสี่สิบบาทเฮียมาว่ะโคตรเอา มา เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบเลยเนาะค่ะเพราะว่ามันทอดทันหาแล้วโอเค ร้อยห้าสิบบาทค่ะ โอเคห้าสิบบาทมา โห เออ มา ร้อยหนึ่งสวยงาม แถวหนึ่งค่ะ สี่ร้อยบาท เพราะปรับไม่เออร้อยห้าสิบแล้ว ล้อย่างเดียวก็คือล้อโบนัสเขาเนาะค่ะ เราเฮาสิไปร้องสูตรฟันสิงโต ของทางบ้านกัน น่าจะเป็นของคุณในพี่จีบ่เอ่อ จำไม่ค่อยได้ เพราะว่าหนูนะอ่าน อ่านไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เราเห็นซื้อเพื่อนเราจำได้ว่าเออเพื่อนบอกสูตรฟันสิงโตของหนูนาไว้เนาะค่ะไว้เอ่อบอกสูตรฟันสิงโตไว้กับหนูนาเออ สูตรเพื่อนกะไผ่กดกลางไผ่กดกลางก็เนาะเราดาบเดียวยู่มงใดให้ไปกดมงนั่นเพราะว่ามันสิออกเป็นดาบคู่พะนะที่เพื่อนบอก เดี๋ยวกะต้องไปร้องเบิ้งเนาะค่ะ ว่ามันสิเขาอีหลีบอโอเค ูตรฟันลิงโตกับดวงหูนานใดมันสิ อันนี้ก็กัน มันสีแห้งก็กันนะ มา โอเคมาห้าสิบบาท คอมโบซีแล้ว อีกร้อยนึง โอ้โหบ่อเข่าอีกครั้งนึงว่ะ ถ้าสมมติเอ่อแถวที่สามบ่าแม่นแถวดิล็อกที่สามอ่ะ มันเป็นโล เขาก็สิได้ต่อคอมโบเนาะค่ะ ย่างหน่อยกะสิได้จัก จักเทียวอ่ะ ว่าหันคอมโบซีหรือคอมโบหาเออสามร้อยไป หัวก็ผ่านมาบ่กี่วินาทีหนึ่งบางเทียกะลืมแล้วค่ะ เคยเป็นบอกเป็นคนที่แบบลืมไม่อย่างง่ายๆ แบบพึ่งผ่านตาไปก็ลืมก็มนี้เนาะสวยมาหาสิบบาทเอาหุ่นมาค่ะแจกันเขาอีก โอเค ขอดาบฝานลอกสามพอโอ้โหบ่อเขาบ่อเขาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ ไป ค่อยๆเก็บไปเนาะค่ะสีเขาบ่เนาะฟันถิงโตมือนี่ ถ้าว่าเขากะต้องเป็นมือหลังเนาะค่ะ ถ้าว่เขากะต้องเป็นมือหลังก็เดี๋ยวเขาจะค่อยแบบมาร้องเล่นไห้เบิ้งว่าสูตรทีไห้มาร้องไห้ มันสิเข่าบอสวยงาม300 บาท เฮ้ยอางุนนันละอีกร้อยนึง โอ้โห ขอคอมโบหาผมบ่ได้เนาะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะตอนนี้ โอเค ไปค่ะ โอ้โห โอ้โห สภาพ สภาพได้มา 800 บาทเนาะคะ่ะสีขาววาวาฟันเลิงโตมือนี่โอ้เบิ้งวะมาที่ละสองอัน โอเคหาสิบบาท แจกันมาค่ะ แจกันได้อีกร้อยนึง จังไดโอ้โหบอมา โอเคโอ้หากบ่ได้ฟันเิงโตกะ ต้องเป็นมืออื่นเนาะคะ่ะ เขาจะร้องหาไปเรื่อย ๆจนกว่า มันสีได้ฟันเิงโตแล้วก็สีได้ไปร้องสูตรกันเนาะคะ่ะ โอ้โหเบิ่งว่ะสี่ร้อยบาท ขอจะแถวหนึ่งเลยบอฮะ ขอจะแถวหนึ่งเลยมะหามันสิบ่เขาฟันสิงโตอ่ะขอขอแถวหนึ่งเลย เอาแบบแตกโป๊ะบันเดียวแบบเซาเลนนี่อย่างแบบนี้บอโอ้โห เออ โอ้โหมาแล้ว สูตรฟันสิงโตค่ะ อ่ะเขาบอกว่าให้กดตรงกลางก้อนเนาะค่ะ แล้วดาบยุบมองใดให้ไปกดดาบเดียว มันจะเป็นดาบคู่ในรอบถัดไป โอเค ไปค่ะ โอ้โหโลสภาพเปิดมากกับโลเลยโอเค เดี๋ยวเขาไปกดฟังขวามือเนาะโอ้โหโลโลต้องไปฟังซ้ายค่ะดาบเดียวอยู่ฟังซ้ายไปทุยเอี่ยงวะเนี่ยหนูน้าอยากจะบอกเลยนะว่า ดวงฟันสิงโตกับหนูน้าเนี่ยมันเป็นกับเป็นจังซี่อีหลีนะ เขาแต่โลเนี่ยนะมึงสิเอาจังไหนเหรอ โอ้โหอดต่อเลย เออ โอ้โหอีหยังวะ เชี่ย เฮ้ยสองรอบติดสองรอบติด โอ้โห มารอบนี้บอสูตรค่ะ กดมั่วๆ เลย โอเค ดาบผู้ โอ้โหฝันถึงเมกาวินเขา เมกาวินเขา เฮ้ยสามพันบาท มาป่ะเอา ตีคืนอีก โอเค ต่อไปทรายค่ะ เออ ดาบเดียว โอ้โห โดด อ่ะต่อไปขวา เออ ดับคู่ โอ้โห เชี่ย โดด ต่อไปกลาง เออ ดับอยู่ โอเค ฟันถึงอีกแล้ว บิ๊กวินเข่า1,500 บาท เชี่ย โคตร เอา มาว่ะมาว่ะว่าต้องมีสูตรกะได้ มา โอ้โห แม่งโลกหนูนะว่ามันเป็นนับดวง อี่ถีละแมงมาเกี่ยวกับสูตร สูตร สูตรสื่อนี่อย่างดอก ไป ขวาค่ะ เออ ดับ โหแม่ง เออดาบอยู่ สวยงาม โอ้โหฟันถึกบิ๊กวินเข่าอีกแล้ว 1,500 บาท เฮ้ย 6,000แล้ว เอาตีคืนโอ้โหเสียดายว่ะ แม่งตีคืนกำลังกำลังมันเลย โอเคค่ะ หนูนะบวกมา 6,450บาท โอ้โห โอเคเดี๋ยวสรุปกันก่อนเนาะค่ะหนูนะ คิดว่า ไอ้พวกสูตรฟันสิงโตอย่างเสียมันมันบ่มีดอกมันใส่บ่ได้ผลดอก กะหากที่ได้ก็คือเป็นน้ำดวงอะละเบื้องจากสูตรฟันสิงโตที่ทั้งบ้านไหหนูนา มาสองสูตรนี่กะบ่ได้อย่างเลย เออ เอินในว่าบ่ค่อยเข่าอ่ะกะหนูนาคิดว่ามันการแล้วใต้เกมเนาะค่ะ ว่าเกมมันสิใจไห้ย้ำไหนเวลาไหนอย่างกับที่กะเบื้องว่า รอบแรกหนูนะได้ 3 โล รอบที่ 2 มากะได้แบบ6,000กว่าบาทเนาะอ่ะโอเค เดี๋ยวจังไรมื่อนี้หนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตสล็อตเซียนพ่อมหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะค่ะแล้วกะ